คลิปนี้อาจารย์จะสอนวิธีการสร้าง ซึ่งคุณครูสามารถฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้นะคะ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการติดต่อสื่อสาร และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อดี ข้อจำกัด ข้อพึงระวัง รวมถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ต่อไปนะคะสำหรับการสร้างและใช้งานโปรแกรมนั้น ผู้ช่วยของอาจารย์มิสเตอร์อัมคุงจะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับทุกท่านนะคะ สวัสดีครับ ผมมิสเตอร์อาร์มคุงได้รับภารกิจจากอาจารย์เล็ก ให้มาแนะนำวิธีการสร้างและการใช้งานโปรแกรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เราไปเริ่มกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำวิธีการใช้ Facebook ในบทบาททางการศึกษา โดยใช้คุณสมบัติของ Facebook ในเรื่องของการสร้างกลุ่มหรือกลุ่ม โดยเป็นลักษณะของการรวบรวมผู้ใช้งาน ให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ในขั้นตอนแรกนั้นให้ผู้สอนที่ไม่มี Account หรือบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ทำการสมัครสมาชิกผ่านหน้าแรกของเว็บไซต์ www.facebook.com ครับ เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สอนเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เว็บไซต์จะปรากฏเป็นหน้าหลักของ Facebook ให้ผู้สอนทำการสร้างกลุ่ม โดยคลิกเลือกที่คำว่ากลุ่ม ในแถบเมนู สร้างทางด้านซ้ายมือครับ เมื่อคลิกเลือกแล้ว หน้าต่างการสร้างกลุ่มจะปรากฏขึ้น ให้ผู้สอนตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการ เช่น การตั้งชื่อเป็นรายวิชา จากนั้นให้เพิ่มบุคคลหรือผู้เรียนที่ต้องการ โดยบุคคลนั้นจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน Facebook ด้วยเช่นกันนะครับ และสุดท้ายให้เลือกความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ให้ผู้สอนศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนเลือกนะครับ เมื่อระบุข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกที่ปุ่มสร้างได้เลยครับ จากนั้นให้ผู้สอนเลือกไอคอนประจำกลุ่มนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่จะสื่อถึงเรื่องราวในกลุ่ม เช่น การตั้งกลุ่มวิชาดนตรีสากล อาจใช้ไอคอนรูปกีตาร์เป็นต้นครับ เมื่อเลือกไอคอนแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มตกลงครับ จากนั้นเว็บไซต์จะปรากฏหน้าหลักของกลุ่มขึ้นมา ซึ่งนั่นหมายความว่าเราสร้างกลุ่มได้สำเร็จแล้วนะครับ ต่อไปผู้สอนสามารถเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกของกลุ่มได้ โดยอาจเลือกใช้รูปภาพที่เกี่ยวข้องหรือเหมาะสมกับกลุ่มที่สร้าง เรามาดูในส่วนของรายการโพสต์กันนะครับ ตัวเลือกการโพสต์แรก นั่นก็คือการเขียนโพสต์ ต่อไปการโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอ โดยคลิกเลือกที่ตัวเลือกเพิ่มรูปภาพและวิดีโอ เว็บไซต์จะมีช่องทางในการโพสต์ให้เลือก ระหว่างการโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่ได้รวมเป็นอัลบั้มกับการโพสต์เป็นอัลบั้มนั่นเองครับ และสุดท้ายคือตัวเลือกเพิ่มเติม ซึ่งมีรายการให้เลือกโพสต์เพิ่มเติมอีกมากมาย ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ เช่น การเพิ่มไฟล์ การสร้างโพลการแสดงความคิดเห็น การสร้างเอกสาร และการสร้างกิจกรรมเป็นต้นครับ เรามาดูตัวอย่างการโพสต์ ด้วยรายการการเพิ่มไฟล์กันนะครับ เมื่อคลิกเลือกที่การเพิ่มไฟล์ เว็บไซต์จะเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อที่จะสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆ ที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นไปยังระบบ หรือในกลุ่ม Facebook ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มไฟล์ได้จาก Dropbox ได้ด้วยเช่นกันนะครับ และเมื่อโพสต์ข้อความหรืออัปโหลดไฟล์ ลงไปในกลุ่ม สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีผู้ที่โพสต์ข้อความหรือไฟล์ลงในกลุ่ม โดยแต่ละโพสต์นั้นจะแสดงรายชื่อบัญชี Facebook ของผู้ที่เข้ามาเห็นโพสต์นี้แล้วอีกด้วย เรามาดูตัวอย่างการโพสต์โพกันนะครับ ให้ผู้สอนคลิกเลือกที่รายการโพสต์เพิ่มเติม จากนั้นคลิกเลือกที่สร้างโพแล้วทำการตั้งคำถามโพนั้น โดยสามารถกำหนดตัวเลือกโพลได้เอง หรืออาจจะเปิดให้สมาชิกกลุ่ม หรือผู้เรียนเพิ่มตัวเลือกโพลได้ด้วยเช่นกันครับ และเมื่อสมาชิกกลุ่ม หรือผู้เรียนคลิกเลือกคำตอบในโพลการโพสต์นั้นก็จะแสดงรายชื่อสมาชิก หรือผู้เรียนในกลุ่ม ว่าใครเลือกคำตอบอะไรบ้าง และยังแสดงจำนวนสมาชิก ในการตอบแต่ละตัวเลือกอีกด้วย นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถเพิ่มสมาชิก หรือผู้เรียนเข้ามาในกลุ่มภายหลังได้ โดยการคลิกเลือกที่ปุ่มที่มีลักษณะเป็นจุด 3 จุด แล้วเลือกเมนูเพิ่มสมาชิก Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการศึกษาด้วยเช่นกันครับ หลังจากที่ทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการใช้งานไปแล้วนะคะ ท่านสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของท่านได้เลย อย่าลืมนะคะ ส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอสั้นๆ มาให้อาจารย์กับเพื่อนๆได้ร่วมชื่นชม เพื่อว่าเราจะได้รู้ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนสิ่งที่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับของแต่ละคน มาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนของเราต่อไปค่ะ